2,000 เนาะค่ะ ไปค่ะสำหรับมือนี้ หนูนะที่มาสอน หมุนแกมเบิลเนาะค่ะ ว่าหมุนจังใดมันจังสีได้หลาย คือจังบอกไปตอนแรกเนาะสูตรนี้ ได้ผลประมาณ 70%เนาะค่ะ หนูนะได้คิดสูตรขึ้นมาเอง ก็นานี่ที่ว่าเออก้อนสีม้า เล่นในเบื้องนี้หนูนะได้นั่งทดสอบก่อนเนาะค่ะโอเคค่ะรอบแรกมันได้ 8 เทียมเป็นบ่กดบนค่ะสำหรับสูตรหนูนะเนาะค่ะกดบน 3 แล้วก็ล่าง2ค่ะเดี๋ยวเขาอธิบายไปที่ละสเต็ปเนาะโอเค เออเขียวๆเลย ไปค่ะ อีกรอบนึงเขียวเออลงๆเลย มาค่ะต่อไปทางล่าง เดี๋ยวเขาสิหมุนบน3ล่าง2แล้วก็กลับไปขังเทิงอีก2เทียคืนเนาะค่ะอ่ะรอบที่2ค่ะ สวยงามค่ะ เขียวต่อไปขังเทิงเนาะค่ะ2เทียค่ะโอเคเออเขียวๆไปเลยค่ะ อีกรอบนึง ขียวนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเออเขียวต้องไปข้างล่างล้วค่ะล่างสอง หากว่าสงสัยอย่างกะจังทักมาถามหนูนะได้เนาะค่ะเดี๋ยวหนูนะสิอธิบายฟังแบบละเอียดโอเค หากอธิบายนี่นี่หนูนะก็ว่าหนูนะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจขึ้นกันละต้องไปย้อนเบื้องเองเนาะค่ะว่าหนูนะกดจังไหนไปค่ะทางถึงลงโล่งเลยค่ะ สีเขียวมาค่ะต้องไปข้างล่างให้เบิร์ดเลยเดี๋ยวยี่สิบเราทางถึง ตดตดตดตดสวยงามค่ะ โล่งๆโอเคครั้งสุดท้าย เสียวเพื่อกัน ไปตดตดตดตดตดโอ้โห ตอนนี้หนูนะได้ยี่สิบทับยี่สิบแล้วนะคะ สูตรนี่เป็นสูตรหมุนแกมเบิลของหนูนะที่หนูนะคิดขึ้นมาเองเนาะค่ะแล้วหนูนะคิดว่ามันได้ผล 70%แต่กับบอแมนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะ ฟังดีๆว่า 70%เท่านั้น กะมีหมุนตกช่องว่างแน่เนาะค่ะ แต่ว่ากะต้องเลือกเวลาเล่นดีๆน้ำหาสมุดเอ่อ เพื่อค้นถามอะว่าหนูน้าเล่นช่วงไหน หนูน้าเล่นตอนตีนึงเนาะค่ะกะนั่งทดสอบสูตรมาเรื่อยๆ จนตอนเนี้ยตีนึงกะมาเล่นให้เบิงโอเค 2,280 บาทเนาะค่ะอ่าเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนอ่ะโอเคแหม่มมาเออจะโพกเขา สุดยอดค่ะสิบมาอีก เรื่อย ๆ ค่ะ ได้แยกอีกมา เอ้าได้เอทอีกโอเค มันแตกไม่ค่อยหลายเนาะค่ะสำหรับเกมนี้เอาลองลองคิดเบิงฮะสมมติว่า เขาได้แค่คูณ8แล้ว ฟิสปิน 8 เทีย มันสิได้หน่อยปันไหนขนาดอันนี้หนูนะได้คูณ20ด้วยเนี่ยหนูนะยังได้ 4,000หนึ่งกะต้องล้อรุ่นให้มันแตกหลาย ๆโตเนาะค่ะ เพราะว่าพวก พี่จีนี่แตกสมมติแตก 3 อัน 3 อันนะได้หน่อยเนาะค่ะ ต้องแบบ เข่าหลาย ๆ โตเนี่ยมันถึงจะได้หลาย โอเค สวย 640แล้วค่ะ เออได้แหมมอยู่80 บาท โอเค 720 เมื่อกี้ สวยค่ะ คิงเข่า640 บาทเนี่ย ได้ที่ละแบบ 600 สี่ร้อยบ่บ่หอดพัน เนาะค่ะ อ่ะแปดสิบเห็นบ่ขนาดคูณยี่สิบได้เนี่ย ยังได้แปดสิบโอเค อ่ะ คิงมาค่ะ โอ้โหสามรอยี่สิบาทข้างสุดท้าย เออ คิงเขาอยู่ เอ้า เบิร์ดแล้วเนาะค่ะ ตอนนี้หนูน่าได้มาทั้งเบิร์ดหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเนาะค่ะ อ่ะ โอเคหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาท เดี๋ยวหนูน่าขอซื้ออีก ครั้งนึงก็แล้ว กัน เดี๋ยวที่กดให้เบิ้งอีกเนาะค่ะว่ามันกดแล้วมันเข่าได้อีหลีบอไปค่ะฟีเจอร์บายสองพันโอเค มาแน่ มาแน่เฮ้ย มันกระตองมาอยู่แล้วเราจะไปรุ่นที่อย่างเขาเขากดสื่อมันได้อยู่แล้วเนาะค่ะโอ้เป็นไปทั่วเนาะโอเคค่ะได้แปดครั้งเนาะค่ะอ่ะบนสามค่ะสำหรับสูตรของหนูนะในการกดแกมเบิลเนาะค่ะเป็นสูตร บน 3 ล่าง 2แล้วก็กดบนอีก2ล่างอีก 2 มันสิเหลือข้างบนหนึ่งเท่ากับกดข้างบนเนาะค่ะโอเค ไปค่ะรอบที่3ตึ๊เตื๊ดตดตื๊ดตดตื๊ดตตืดโอ้โหเนี่ยกะจ้างที่บอกเนาะค่ะว่ามันเข่าแค่70%โอเค ตอนนี้กดซื้ออีกรอบนึงก็แล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวหนูนะเล่นในเบิ้งไม่อีกรอบนึงเนาะค่ะโอ้โหเสียดายย่างเสียดายเลยได้ช่องดำหรอคือเป็นไปทั่วเถอะวะมาค่ะ อีก8ข้าง มา ร้องกันไหมไปค่ะ โอเค สวยงามโล่งๆ เลยค่ะ รอบที่สองค่ะ เขียว นั่นละมาโล่งๆ เลยไปค่ะ รอบที่สามตดตดตดตดโอเคโล่งอีกเช่นกันค่ะต่อไปข้างล่างเนาะค่ะสองเทียโอเค ลงอีกแล้ว ต่อไปครั้งที่ 2 สำหรับสูตรนี้กะจ้างที่บอกแล้วค่ะว่าได้ผล 70%กะเอาไปปรับใส่กันได้เนาะกะอย่าลืมกดเข่ากลุ่มเทเลแกมมาน้ำแน่เนาะค่ะเดี๋ยวนูนาสิแนะนำวิธีให้อ่า มาแล้ว รอบที่ 2 ค่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจ่วยหมาแล้ว มา ต่อไปข้างล่างเนาะค่ะสองเทียอ่ะอ่ะอ่ะโอเคเขียวแล้วมา อีกข้างนึงเขียว สวยงามค่ะตอนนี้อ่ะต้องไปขังทึงเที่ยเดียวข้างสุดท้ายยานะ มาได้ไกลปานนี้แล้ว สวยงามค่ะยี่สิบมาแล้วต้องไปข้างล่างที่เหลือกดสองเที่ยแล้วค่ะโอ้โห มาสิบแปดแล้ว เอาซัมนีดีบ่โลบไป 20ตรงเขา20ตรงเขา20ตรงเขา20 เข่าแล้วมา โอเค เห็นบอหนูนะบอกแล้ว 20คูณ20ไม้อีกแล้วเนาะค่ะ อันนี้รอบที่ 2 เนี่ย หนูนะกด 3 เทียเข่า2 เทียกะพิจารณาเอาเนาะค่ะสำหรับสูตรหมุนแกมเบิลของหนูนะอย่าว่า โอ้โหสองเทียบ่เขาเลยอืม คิงมา สวยงามได้สิบค่ะเต็มช่องเลยโอ้โหหนึ่งพัสองร้ยแปดสิบบาทได้ไว้อีก สวยงามค่ะ 1,760 บาท มาอีกดิ เออ เอ็ดเข่ามา ขออีก สวยงามค่ะเดซิบอีกขออีกเอ้ยมมาสองเอ้ยมมาสามแล้วอีกอันนึงโอ้โหพวกเขา มาเขาเนี่ยเขาเห็นเนี่ย มาเนี่ย โอ้โหบอมา หนูน่าอยากได้ฟรีในฟรีเนาะค่ะ แต่ว่ามันบอมาหายฮะสมมติฟรีในฟรีนี่ ลองคิดเบิ้งนะว่าคูณยี่สิบ โคตรหลายอะ่ะสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทเนาะค่ะ โอ้โหเสียดายแหม่มแหม่มตกนะล็อกแรก โอ้โหม้าแบบซี่ สุดยอดค่ะ เออฉาบมา แยกเขาอีกแหม่มมาเนี่ยเออโอ้โหแหม่มม้าแบบซี่แปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทเลขย่างงามเลยแปดแปดแปดเนาะค่ะ มา สวยค่ะ รอบนี้มาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาท โอเคโอ้โหซุปเปอร์เมกาวิน เขาโคตรดีเนาะค่ะ เขาหลายก็รอบที่แล้วอีกอันนี้หนูนะไส้ ทุนหมุน 2,000 บาทได้มา15,000 บาทเนี่ย ความคุ้มมันอยู่ที่คูณ20เนาะค่ะ โอเคฉาบเข่าอีก โอ้โหแหม่มมาเต็มแถวเลยมาให้อย่างวะ เออซองมา สวยงามค่ะ3 0 0คิงเข่าอีก ขอฉาบ เออแหม่มมาอยู่ขอฉาบ เออโอ้โหมาอีหลีว่ะ14,400บาทไว้เข่าอีกเนาะค่ะ โอเคมาอีก 1,600 บาทสวยงามสุดยอดค่ะ โอ้โห รอบนี้แตกย่างหลายเลย รอบที่แล้วได้หกพันเนาะค่ะ รอบนี้ม้าบวกอีกสองหมื่นยังเหลืออีกสิบเอ็ดครั้งกับม้าที่ล่ะ โคตรเอาเป็นสูตรเอ่อที่เพิ่มโอกาสให้เขาเนาะค่ะสำหรับการหมุนแกมเบิลหากสมมติว่าเขาได้แค่คูณแปดจังเถอะต่อให้มันแตกหลายปันไดมันกับอ่าลองคิดเรื่องหมุนได้แค่แปดเทียคูณแปดกับหมุนได้ยี่สิบเทียคูณยี่สิบอันไหนมันสิได้หลายกว่าเนาะค่ะ โอเค อีกเก้าเทียคิงเข่ามาแล้ว สวยงาม สั้นอย่างวะ เออแหม่มา สเก็ตเตอร์สองอันแล้ว โอ้โหสามอันนี่อย่างวะ แปะนอนคือบ่ม้าเนี่ยสวยค่ะสองม้าพันหกแหม่มา ขอแยกดิ เออตะโพกเขาอยู่ ขอซิปล็อกแรก เออเอ็ดมา ขอซิปล็อกแรกซิปมา สวยงามค่ะมาแล้วสอองพันแแปดร้ยปดสิบาท สวยอีกแล้วมา อีกแปดร้อย อีกอันเดียวมา ขอฟีในฟีโอ้โหบอมาโอ้โหยางหลุดเลยได้เมื่อกี้เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะ อีกแปดข้างเออคูณแปดเทสได้แบบซีบอกะร้องหมุนเบิ้งเนาะค่ะ แกมเบิลสูตรนี่หนูนะบ่ห่วงเนาะค่ะ กลับไปนั่งทดสอบมาให้อ่ะมีคนมาขออ่ะเออเคปลาเข่าพันสองค่ะ โอ้โหหนึ่งพันสองร้อยบาทบิ๊กวิน สวยงามอีกแล้ว ตอนนี้เอ่อสี่หมื่นหกต่โพกมาค่ะ สวย เออ เอ็ดเขามาอีกนะโอ้โหบิ๊กวินแตกรัวๆ เลยเอ้ยเมกาวินว่ะหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทเนาะค่ะ อีกซี่ข้างเนาะค่ะ โอเคแยกเขาอยู่แปดสิบบาทแหม่มมาอีกแปดสิบ เอ็ดเขาขอซองดิโอ้โห เสียดายซองเบิ้งซองว่ะ เลี้ยงกันย่างหลายเลย โอเค โอ้บ่เขาแล้ว ครั้งสุดท้ายค่ะ อ่า เบิร์ดแล้ว โอเคค่ะ สำหรับรอบนี้นูนาได้มา48,440 บาทเนาะค่ะ โอ้โห ได้โคตรหลายเลย อันนี้กะเป็นสูตรหมุนแกมเบิลของหนูนาเนาะค่ะ กะสามารถเอาไปปรับไซได้ ส่วนเวลาที่เลทตอนนี้กะ ตีหนึ่งเนาะค่ะ ได้มาทั้งเบิด 69,280 บาทกับบ้ันได้หักลบทุนออกไปเนาะค่ะโอเค เดี๋ยวนูนะก็ขอฝากไว้น้ำเนาะค่ะสำหรับช่องรักปั้นสล็อตแล้วกับกลุ่มเทเลแกรมกะสามารถกดเข่ากลุ่มได้เลยกะ ทักเขามาหาหนูนะ สอบถามได้เนาะค่ะว่าหนูนะเล่นช่วงไหนเล่นเวลาใดแล้วกะสูตรใดเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ